พลังต่อมานะคะที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันกับพลังครอบครัวนะคะ ก็คือต้องอาศัยผู้ใหญ่ใจดีที่เรียกว่าคุณครูค่ะ นั่นคือพลังโรงเรียน หรือพลังสร้างปัญญา ซึ่งเป็นสถานที่ที่บ่มเพาะเด็ก เด็กใช้เวลาส่วนหนึ่งของชีวิตเลยอยู่ในโรงเรียนนะคะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเด็กๆทั้ง6คนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนที่เขาอยากเรียนว่าเป็นยังไง พวกเราคิดว่าโรงเรียนที่หนูอยากไปเนี่ยค่ะ จะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างคะ เข้าไปไม่เจอครูปกครองที่ยืนถือไม้เดียวรออยู่ค่ะอ่าหนูอยากเห็นโรงเรียนที่หนูอยากไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ มีลักษณะยังไง มีห้องดนตรีให้เราได้เล่นกันเวลาเราเรียนเครียดหนักมากๆครับ แล้วก็ได้ไปสนุกกันกับดนตรีครับมีพื้นที่ให้เรากล้าแสดงออกค่ะคือเป็นโรงเรียนที่มีแหล่งเรียนรู้ทุกทุกที่ในโรงเรียนนะครับ คือไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนก็สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ครับ อืมค่ะมีสนามบอล ้นได้ผ่อนคลายความเครียดครับโรงเรียนที่สะอาดนะครับสะอาดแล้วก็เข้าไปจะชื่นตา รู้สึกอยากเรียนนะครับค่ะ มีอีกไหมคะที่เราอยากเห็นโรงเรียนของเราเป็นยังไง นอกเหนือจากที่เพื่อนพูด โอเค ทีนี้ห้องเรียนนะคะ ในโรงเรียนก็จะต้องมีห้องเรียนเนาะ เป็นแหล่งเรียนรู้ของเรา เวลาที่เราเข้าไปในห้องเรียนเนี่ย ห้องเรียนแบบไหนคะที่เราอยากเข้าไปเรียนรู้คืออยากได้ห้องเรียนที่แบบมีสีสัน คือ ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับในการในการเรียนการสอนต่างๆต่อนักเรียนนะครับค่ะอยากให้ห้องเรียนของเรานะคะ ไม่เรียนเหมือนห้องเรียนทั่วไปค่ะไม่ซ้ำซากจำเจตามบทเรียน อยากให้สอนที่ว่ามันนอกชีวิตสามารถเราสามารถออกไปใช้ข้างนอกได้ สามารถเป็นบทเรียนชีวิตจริง ๆ ได้ค่ะคืออยากได้ห้องเรียนแบบ เสริมภาวะผู้นำนะครับ คือเรียนไปแล้วนะครับ คือสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยครับ น่าสนใจนะคะอ่าเรียนไปแล้วเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้จริงนะคะ อะไรอีกคะเรียนที่ว่าอาจารย์อ่ะ มีความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เป็นมิตรกับนักเรียนนะครับไม่ใช่เข้าไปแล้วอาจารย์หน้าบึ้งเข้าให้ใช่เออเออค่ะหน้าอาจารย์นี่สำคัญมากเลยใช่ไหมคะ โอเคหน้าอาจารย์สำคัญที่สุดเลยแล้วหรือเปล่าคะโอเคค่ะ อยากไปเจอห้องเรียนที่มีการเรียนการสอนที่แบบรวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะอยากมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอ่าแล้วเอาไปใช้ได้จริงค่ะ มีอะไรไหมคะห้องเรียนแบบไหนที่เราอยากเข้าไปเรียนอีกไหมคะ ก็เข้าไปแล้วก็ไม่มีความกดดันอะไรเข้าไปแล้วรู้สึกว่า เราสบายใจที่ได้เรียนอยู่ในห้องเรียนนี้ครับค่ะครับ มีอีกเพิ่มเติมไหมคะ เป็นห้องเรียนที่ว่าอออาจารย์ครับอออาจารย์เนี่ยสอนแบบสบายๆไม่ไม่กดดันเด็กเกินไปครับไม่อยากให้อาจารย์เนี่ยปรับปรับการเรียนการสอนใหม่เหมือนกับ เอาเพลงเข้าไปช่วยบ้างเหมือนกับคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นวิชาที่ว่าเครียดให้เอาเพลงเข้าไปช่วยใในภาษาอะไรแบบนี้สำหรับเหมือนการจำสูตรคณิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีสื่อมามาช่วยในการจำอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับการเรียนรู้ที่อาศัยการเล่นไปด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าคะที่ทำให้เราไม่เครียดกดดันให้เราจดแล้วก็จำจดจดจำจำอย่างเงี้ยรู้สึกอยากได้แบบนี้มากเลยนะคะสายตาแบบตื่นเต้นมากเลยเออมีอีกไหมคะที่เราอยากอยากเห็นห้องเรียนที่เราอยากได้ คืออยากเห็นแบบไม่ห้องเรียนแบบไม่แบ่งแยก ออกกันนะครับ คืออยากได้แบบนักเรียนที่ฉลาดและก็อ่อนนะครับคืออ๋อหมายความว่าไม่ต้องให้ครูมาแยกว่าเด็กกลุ่มนี้เด็กอ่อนเด็กเก่งไม่ต้องแบ่งแยกว่าห้องคิงห้องควีนนะครับโง่ไม่โง่เออโอเคโอเคครับเราไม่ได้อยากเป็นเด็กโง่ใช่ไหมครับไม่อยากแบบเข้าห้องไปก็ไม่อยากเจออาจารย์ที่แบบแบ่งแยกเด็กๆห้ห้องหลังห้องอะไรนี้คืออยากได้แบบรวมกันเลยนะครับเอออยากได้เท่าเทียมกันอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์บางคนเขาเหมือนเขา มีคติกับอคติ กับเด็กเหมือนเด็กหน้าห้อง คือเขาจะสอนเด็กหลังห้องจะไม่สนใจอคือจริง ๆ แล้วเด็กหลังห้องไม่ได้ไม่ตั้งใจเรียนเสมอไปอะค่ะอาจารย์การการที่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ย มันจะเกิดผลยังไง กับเราคะที่เรารู้สึกมากๆเนี่ย เป็นเพราะอะไรคะน้อยใจไม่อยากเรียนคะคะถ้าอาจารย์แบ่งแยกเราก็ไม่อยากเรียนงั้นในห้องเรียนนี่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราคือใคร คุณครูคุณครูค่ะ สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณครู ถ้าเราให้เลือกหนึ่งข้อคือเรื่องอะไรคะความเข้าใจค่ะ พร้อมที่จะเข้าใจเราค่ะอืมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากได้ความอบอุ่นความเข้าใจนะคะน่าสนใจมากๆนะคะ กับคำตอบของเด็กๆ เราพบว่าในงานวิจัยต่างๆ และการสัมภาษณ์เด็กทั่ว ๆ ไป เราพบว่าข้อมูลที่น้องทั้ง 6 คนให้ไม่ได้แตกต่างจากเด็กทั่วไปแต่ประการใดนะคะ พวกเขาต้องการโรงเรียนและห้องเรียนที่จะต้องเดินทางไปนะคะงั้น โจทย์ของโรงเรียนนะคะ น่าสนใจนะคะก็คือ 1. ต้องทำอย่างไรให้การศึกษาที่จัดเนี่ยสามารถสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของวัยรุ่นให้เขาเกิดทักษะชีวิต ที่สามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่21โดยเฉพาะกระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะ ส่วนที่ 2 ก็คือ ครูหรือโรงเรียนจะจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไร ให้วัยรุ่นสนุกกับการเรียน พวกเขาสามารถมองเห็นเข้าใจพัฒนาตัวตน มีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นท้าทาย เกิดพลังและใช้พลังสร้างสรรค์กับสิ่งที่ตัวเองรัก สามารถต่อยอดความรู้และทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ทั้งในและนอกหลักสูตรมาปรับใช้ได้จริงกับสภาพชีวิตของเขาในปัจจุบัน และสามารถพัฒนาตนเองให้กลายเป็นผู้สร้างผู้ให้โอกาสผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและชาติได้นะคะ และพลังที่เกิดขึ้นเหล่านี้จากโรงเรียนและครูนะคะ ก็จะสามารถพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ได้ตลอดชีวิต แทนการหลุดเข้าไปสู่วงจรอบายมุขของเด็กวัยรุ่นณ ปัจจุบันค่ะ